วันนี้ 25 เมษาเยี่ยมพ่อที่บ้าน หาดเขาเต่า โอ้โหนะพานะครับ ก็บรรยากาศดีลมแรง แล้วก็น้ำทะเลลงเยอะมาก หาดก็ไม่ค่อยมีคนนะครับ นี่ประมาณนี้นั้นเป็นเกาะสิงโตอยู่ตรงนั้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเงียบกว่าหัวหิน เลยหัวหินมาหน่อยเขาเรียกว่าหาดเขาเต่าอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อยู่ตรงนู้นแต่ก็ยังอยู่อำเภอหัวหินอยู่นะครับคุณปู่เขาอยู่กับหลานๆตรงนั้นคุณแม่ผมเพิ่งขึ้นไปนะครับ วันนี้ช่วงเย็นนะครับเราก็พามาที่หาดเขาเต่าอ่า เราจะพาไปดูนั่นเป็นเขาตะเกียบนะครับอ้าว อันนี้เขาตะเกียบอยู่ด้านนี้นะครับ หาดเขาเต่าก็เงียบกว่าหัวหิน ทะเลก็สะอาดกว่า คนยังน้อยอยู่ ฝั่งนั้นก็เป็นเขาเต่า เป็นมีเหลียเป็นอ่างเก็บน้ำเเขาเต่านะครับอขอบคุณลูกชายด้วย ถ่ายให้นะครับ อ่ะ ถ่าย ถ่ายทราย ทราย นี่นะครับ ชัดเจนมากเลย าดดีมากแล้วครับช่วงนี้แล้วก็วันนี้ไม่มี PM 2.5 ดูขอบฟ้านะครับ หรือว่าดูที่เขาตะเกียบก็ได้จะเห็นชัดมากเลย ตอนนี้นี่ 6 โมง 15 แล้วนะครับก็ยังสว่างอยู่เลยพระอาทิตย์ตกน่าจะประมาณ 6 โมง 35 6 โมง 40 นะครับ ก็เลยบันทึกไว้ที่หาดเขาเต่า นะครับ อันนี้ก็บ้านคุณพ่อผมหรือคุณปู่ของแม็กซ์นะครับอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ ตรงนี้ ตรงนี้ ตรงไหน ตรงนู้นโอเค โอเคครับผม ขอบคุณมากครับ นี่ยังไม่มืดเลยนะครับ เนี่ยให้ดูเวลา10 18 22 แล้วยังไม่มืดเลยครับนี่นะครับเอามาเยี่ยมคุณปู่ คุณย่าแล้วก็นั่งกันอยู่ตรงนั้นมันก็81 แล้วนะครับ มาอยู่ตรงนี้ นี่มีเรือด้วย มีเด็กวิ่งเล่น นี่ไม่ได้ย้อมสีอะไรทั้งสิ้นนะครับ สีท่านเห็นอยู่นี่คือสีธรรมชาติ จากโทรศัพท์มือถือ Samsung A7 2018 นะครับ จริงๆเลยนะครับ อาทิตย์อยู่นู่นมันกำลังจะตกนะครับก็จะถ่ายไปเรื่อยๆ เก็บเป็นความทรงจำเด็กเขาก็มีความสุขอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเข้าห้างน้ำทะเลก็กำลังลงนี่นะครับ มันเรียกว่าเป็นวันหรือบรรยากาศเพอร์เฟกอันนั้นก็มีเล่นคล้ายอยู่ขยายไปทีทำได้ไหม ไม่ได้ อ่า ได้ละได้ละอ่ะขยายเข้าไปครับ นี่เล่น อะไรเขาเรียกว่า เซิร์ฟบอร์ด หรือไคา์เซิร์ฟ อะไรทักอย่างนะครับ นี่เอาออกมา โอ้โห มันนั่นดูหาดดูความกว้างของหาดนะครับ น้ำนี่มันดีจริงๆ ต้องบอกว่า ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยฮะทรายเขาเต่าหัวหินช่วงนี้นะครับนะใครมาได้ก็แนะนำให้มานะครับ มีถูกมีแพงต่าง